สวัสดีค่ะ พี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ จะเป็นเสื้อรหัส MF062 EP นี้จะเป็น EP 7ค่ะ พี่เมย์จะปิดงานนะคะ หลังจากที่เราเชื่อมไหลมา อันนี้เป็นไหลอีกข้างหนึ่ง ตอนนี้เราเชื่อมไหลเชื่อมคอด้านหน้าด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะ แถวสุดท้ายตรงด้านนี้ มันจะต้องถักวนมา เพื่อเอาไปต่อกันกับชิ้นงานแรกที่เราเริ่ม เพื่อปิดงานให้ตัวเสื้อมันเป็นวงกลม เหมือนกับฝั่งทางด้านนี้ เรามาดูงานนะ งานตรงนี้จะเป็นแถวสุดท้าย หลังจากที่เราเชื่อมไหลหน้าตาของไหลที่เชื่อมจะเป็นแบบนี้นะคะ หลังจากที่เชื่อมไหลเสร็จแล้ว แถวสุดท้ายตรงนี้ ตอนที่มันถัก หลังจากที่เราเชื่อมต่อกับห่วงสุดท้ายเสร็จแล้วเราถักซิงเกิลถักโซ่แปดดับเบิลโคเช โซ่แปดดับเบิลโคเชโซ่แปดดับเบิลโคเชถักวนมาแบบนี้ แล้วเราทำเครื่องหมายไว้ค่ะ ใส่มาร์กเกอร์ไว้ให้เท่ากับแขนอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งตรงนี้ที่เรามีการเว้นแขน เราเว้นทั้งหมดเก้าหลัก นี่นะคะ มันจะต้องเป็นแถวเดียวกัน นะคะเป็นแถวเดียวกันต่อเป็นแนวมาแบบนี้ แล้วเราก็ใส่มาร์กเกอร์ไว้ถ้านับตัว ของพี่เว้นเก้านะคะ หนึ่งสองสาม สี่ ห้า หก เจ็ดแปดเก้าเราจะเอาจุดเชื่อมเนี้ยจุดตรงนี้ค่ะ ไปเชื่อมต่อ หลังจากที่เราได้ตัวจุดเรียบร้อย เราถักของเราปกติก่อน นี่นะคะ แถวนี้จะเป็น ดับเบิลโคเชกับโซ่แปด ถักวนมา ให้สังเกตลายเหรียญลายเหรียญที่จะเอาไปต่อ ตรงนี้ อันนี้เป็นแถวที่หนึ่งนะคะ อันนี้เป็นแถวที่สอง พี่จะใช้แถวที่สองเนี่ยค่ะ เชื่อมต่อกับอีกด้านหนึ่ง ถ้าเราถักลาย เหรียญตั้งแต่เราถักมาตอนต้นนะคะ ลายเหรียญจะเป็นด้านผิดแบบนี้ตลอด เราระวังงานนะคะ ลายเหรียญต้องไม่บิด ตรงนี้เป็นโซ่เจ็ด โซ่ห้า แทงด้านบนนะคะ ดึงผ่าน แล้วแทงด้านบนค่ะ ดึงผ่าน โคสลูปสองครั้ง แทงด้านล่างโคสลูปเหมือนกัน แบบนี้นะ ดูงานเราด้วยนะคะ อย่าให้บิด เวลาเราถักลายเหรียญตรงนี้เราขึ้นสี่ วิธีไม่ให้ลายเหรียญบิด คุณดูโซ่นะคะ โซ่ตอนนี้มันจะบิดอยู่ ราะว่าเรามีการแทงที่แทงเข้าหาตัวเราอะค่ะ โดยที่เราไม่บิดงาน เราพลิกงานกลับ พอเราถักสี่หลักเสร็จแล้วนะคะ ให้หมุน หมุนงานแล้วดูตรงโซ่ค่ะ โซ่มันจะกลับมาเหมือนเดิม ปล่อย แล้วเอาหัวเข็มแทงด้านบน เหลือสองห่วงแบบนี้แล้วเราค่อยเชื่อม ดึงผ่าน โคสลูป แล้วจับงาน ถ้าเราหมุนงานกลับแบบนี้เราไม่ต้องหมุนตัวชิ้นงาน เราหมุนแค่ลายที่เราถัก เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ลายเหรียญมันไม่บิดเกลียวนะคะตัวนี้ก็เป็นโซ่สี่ถักปกติ เวลาจะเชื่อมต่อเชื่อมด้านหลัง แทงที่หลักที่สี่ แทงแล้วถัก ซิงเกิลโคเชแล้วเราก็ถักลายเหรียญเหมือนเดิม โซ่เจ็ดเอามือจับโซ่เจ็ดโซ่ห้า แทงด้านบนค่ะ ดึงผ่าน โคสลูปครั้งที่หนึ่ง โคสลูปครั้งที่สองโคสลูปครั้งที่สาม ด้านล่าง แบบนี้ แล้วเราก็จับงาน ถักดับเบิลโคเชต์ลงไป หนึ่ง สอง สาม ตัวที่สี่ค่ะ ถ้าเรานับทั้งหมดจะมีห้าตัว ตัวล่างจะเป็นตัวที่หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า แต่ถ้าเราถักใหม่มันจะคือสี่ตัว คุณดูโซ่ โซ่มันบิด บิดโซ่กลับค่ะ บิดแบบนี้มา พอบิดอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะ ปล่อยตรงนี้ แล้วเอาหัวเข็มแทง ดึงโซ่ออก แล้วเราค่อยเชื่อม มันจะทำให้ลายเหรียญเราไม่บิด เป็นวิธีที่ ถักไม่ให้มันบิดค่ะ ตรงนี้พี่เมย์มีทำคลิปไว้นะคะ ก็ดูได้ที่ YouTube พี่เมย์นะ YouTube พี่เมย์ชื่อช่องเมย์ที่นีแฮนด์เมดค่ะ ค่อย ๆ ดูนะคะ ทำความเข้าใจแล้วก็ถัก ตอนนี้เราถักลายที่เป็นลายเหรียญครึ่งเดียว มาจนถึงหลักสุดท้าย ตอนถักวนกลับเราจะเชื่อมค่ะ ตอนที่เราถักแถวสุดท้ายก่อนที่จะเชื่อมนะคะ ตรงนี้เราถักปกติ เราถักออกมา อันนี้ เป็นแถวที่สองถ้าดูตามลายนะคะ มันจะขึ้นสับว่าง หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้าอันที่หกมันจะเกินออกมา หลังจากนั้นนะด้านนี้ เป็น ด้านผิดนะคะ เราจะพลิกด้านถูก จับงานด้านถูกชนกัน ดูตำแหน่งลายให้ดี เอามาร์กเกอร์มาค่ะ เราจะติดมาร์กเกอร์ ตอนนี้ด้านที่เราถักอยู่มันจะไปอยู่ด้านด้านทางนู้นนะ เราจับตัวลายให้ตรงกันนะคะลายที่เป็นลายแถวที่หนึ่ง เอามาร์เกอร์กัดไว้ไม่ให้งานดิ้นลายมันจะเป็นแถวที่หนึ่งชนกับแถวที่หนึ่ง แล้วเราจะใช้แถวที่สองเนี่ยค่ะ เชื่อม กัดชนกันไว้ ำแหน่งตรงกัน แล้วเราจะเห็นลายที่มันเหลื่อมอยู่ตรงนี้ หกตัวก็ใช้ มาร์กเกอร์หกอันเลยค่ะ แทงคู่เลยนี่อันสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้ ประกบคู่ไปเลยค่ะ ด้านที่เราจะถักพลิกกลับจะเป็นด้านถูก อันนี้ประกบด้านถูกนะคะ ด้านถูกคือด้านโชว์งาน เราพลิกงานกลับมา แล้วเราจะถัก ถัก แล้ว ก็เชื่อมด้วย อันนี้เป็นลายที่มันเกินออกมา ลายเหรียญนนะคะ ลายสุดท้าย หลังจากที่เราปิดงานตรงนี้เสร็จแล้วนะ หน้าตาออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็ถักโซ่ โซ่สามนะคะ พอโซ่สามเสร็จแล้วเรามาดูจุดนี้ นับตรงนี้มาค่ะ หนึ่งสองสาม สี่ แทงลงไปตรงตรงหลักที่สี่ แทงด้านหลังนะคะ แล้วก็ดึงผ่าน แล้วเราก็ถักโซ่สี่พอโซ่สี่เสร็จแล้วนะกลับมาถักไอตัวที่เป็นครึ่งของเราค่ะ มันจะต้องเริ่มเชื่อมต่อนะคะ อันแรกโซ่สี่แล้วไปแทง ลายที่มันตรงกันกับตัวนี้นี่นะคะ อยู่ฝั่งนี้นะคะ แล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชตค่ะ ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง ตัวที่สาม ตัวที่สี่เราจะเชื่อมต่อ ขึ้นมามีสามรวบสอง เอานิ้วกลางกด ช่องโซ่ตรงนี้ แทงค่ะ ดึงผ่าน แล้วเราก็ถ่ายอีกสามตัว หนึ่ง สอง สาม แทงทะแยง ดึงผ่าน เราเชื่อมสองแล้วนะคะ ต่อไปจุดที่สามค่ะ โซ่ มันจะเชื่อมต่อด้วยโซ่นะคะ โซ่สี่โซ่สี่ หลักที่สี่ค่ะ ซิงเกิลโซ่สี่ พอโซ่สี่เสร็จแล้วกลับมาถักงานเราต่อ มันจะสับไปสับมาแบบนี้นะ แล้วตรงนี้เราก็ถักดับเบิลโคเช หนึ่ง สอง สาม ตัวที่สี่ค่ะ รวบค้างไว้ เชื่อมต่อตรงที่เป็นช่องโซ่ งานเราต้องประกบให้ตรงกันค่ะ แล้วเราก็ถ่ายอีกสามตัว หนึ่ง สอง สาม ปิดงาน ดึงผ่านออกมา ต่อไปเชื่อมต่อด้วยโซ่ค่ะ จับงานให้ตรงกันแบบนี้แล้วเราจะเห็นจุดที่ต่อ ต่อตรงนี้ ด้วยโซ่ โซ่สี่ แทงลงไปตรงหลักที่สี่แล้วก็ถักโซ่สี่ กลับมางานที่เป็นงานครึ่งเหรียญถักครึ่งเหรียญต่อ เอาตัวที่สี่ค่ะ ไปเชื่อม รวบสอง ไปดูจุดที่เชื่อม ช่องโซ่นี่ แทงดึงผ่าน แล้วเราก็มาถ่ายอีกสามตัว หนึ่ง สอง สาม แทง ดึงผ่าน ต่อไปเชื่อมด้วยโซ่ ซิงเกิลโซ่สี่ แทงดึงผ่าน ต่อแบบนี้เรื่อยๆนะคะ แล้วงานจะชนกันพอดีสำคัญว่าตอนที่เราต่อค่ะ เราจะต้องเอามาร์เกอร์ใส่ จับงานให้ชน ตัวที่สี่ค่ะ รวบสอง เชื่อมต่อที่ช่องโซ่ตรงนี้ แทงดึงผ่าน หนึ่ง สอง สาม ปิดงานค่ะแทงทะแยง ดึงห่วงออกมา โซ่ โซ่สี่ แทงค่ะซิงเกิล โซ่สี่ วนกลับมา มันจะต่อแบบสับหว่างกันนะ สอง ตัวที่สาม ตัวที่สี่ ตรงช่องโซ่ตรงนี้ แทงนะคะ ดึงผ่านแล้วก็ถัก ดับเบิลโคเชต์อีกสามตัว ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง สาม ดึงผ่าน ตอนนี้เราเชื่อมต่อครบแล้วค่ะ เราลองปลดตัวมาร์กเกอร์นี้ออกมาดู ถ้าเราถักทั้งหมดห้าเหรียญหกเหรียญก็ใส่มาร์กเกอร์ให้ครบนะคะ แล้วมันจะได้จุดเชื่อมต่อออกมาแบบนี้ แนวเชื่อมต่อก็คือแนวนี้นะคะ ที่พี่ถักอยู่ สุดท้ายพอเรา ปลด ออกตัวนี้ มันจะถูกเชื่อมต่อด้วยโซ่ โซ่สี่ค่ะ แทงลงไปตรงอันสุดท้าย ซิงเกิลโซ่สี่ มันจะลงตรงนี้ ซิงเกิลค่ะ เราก็จะได้ลายเหรียญที่เชื่อมต่อกันออกมาแบบนี้ หลังจากที่เราเชื่อมต่อลายเหรียญนะคะ แถวนี้นะ ที่เป็นแถวที่พี่เชื่อม ถ้าไวไปกดหยุดดูตรงไหนไม่ทันกดย้อนนะคะ ดูให้เข้าใจก่อนลงมือถักค่ะ ใช้มาร์กเกอร์ช่วยนะ ต่อไปเราจะเชื่อมต่อลายโป่ง เราถักลายโป่งตรงนี้เราก่อนค่ะ ถักลายโป่ง ดับเบิลโคโซ่สามก่อนนะคะ โซ่สามดับเบิลโคเช ตรงกลางเนี่ยค่ะ มันเป็นโซ่ มันเป็นโซ่สอง เราถักโซ่หนึ่งแล้วเราเชื่อมต่อ มันจะเชื่อมต่อตรงลายพอดี ตรงนี้ เราแทงนะคะ ดึงผ่าน โซ่หนึ่ง แล้วเราก็กลับมาถักงานเราต่อ แบบนี้แล้วก็ถักโซ่สาม ตรงนี้ก็เป็นซิงเกิลโซ่สาม ลายที่มันจะเชื่อมก็คือลายที่เป็นตัวแกนตรงนี้ค่ะ ตรงที่เป็นช่องโซ่เราก็ถักเหมือนเดิม ดับเบิลโคเชค่ะ โซ่หนึ่ง แล้วเราก็ไปเชื่อมตรงฐานที่สอง เวลาเชื่อมเชื่อมด้านล่างตรงนี้ค่ะ แทงลงไปในช่องนี้เลย แทงนะคะ ดึงผ่าน แล้วก็โซ่หนึ่ง กลับมาถัก ดับเบิลโคเช งานเรา งานมันจะเชื่อมต่อแบบนี้ แล้วเราก็ถักโซ่สาม ซิงเกิลโซ่สามดับเบิลโซ่หนึ่ง เชื่อมต่อ แทง ดึงผ่าน โซ่หนึ่ง ดับเบิลโคเชต์เป็นการเชื่อมต่อกันโดยการใช้วิธีถัก เราไม่ได้ใช้วิธีเย็บนะคะ โซ่สามนะคะ แล้วเราก็ถักดับเบิลเราก่อน ดับเบิลโคเชโซ่หนึ่งซิงเกิลโซ่หนึ่ง โซ่สาม ซิงเกิลโซ่สามดับเบิลโคเชโซ่หนึ่ง เชื่อมต่อค่ะ แทง ดึงผ่านโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชต์ทีนี้พอเราเชื่อมมาเรื่อยๆเราไปดูตรงช่วงแขนค่ะ แขนเราจะมีการเว้นไว้ ให้เท่ากับด้านที่เราต่อแล้ว เราไปดูแนว นี่นะคะ แนวคือแนวนี้ เส้นนี้เลย นี่ค่ะ เส้นนี้นะ นี่ค่ะ เราจะเชื่อมต่อที่จุดนี้ เราทำตำแหน่งตรงใต้รักแร้ให้ตรงกันนะคะ แล้วเราก็เชื่อม โซ่หนึ่ง ตรงนี้ก็ถัก ดับเบิลโคเช แล้วก็โซ่สาม เราก็จะได้ช่วงแขน หลังจากที่เราเชื่อมตรงใต้รักแร้เสร็จแล้วนะ ให้เราถักตัวนี้ต่อมา เนี่ยค่ะ เพราะว่าตอนที่เราเว้นตรงฝั่งนี้มันเป็นตัวที่เป็นช่องโซ่งานมันต้องต้องจบเหมือนกัน เหมือนฝั่งทางนี้ค่ะ จบหน้าตาแบบนี้ ถักต่อนะ ก็เป็นโซ่สามซิงเกิลโซ่สาม ดับเบิลโคเชต์ขั้นด้วยโซ่สอง แล้วก็ดับเบิลโคเชต์โซ่สาม ซิงเกิลถักแบบนี้เพื่อที่จะเตรียมให้แขนพร้อมที่จะเอาไปถักลายแขนต่อ ลายโปร่งเหมือนเดิมค่ะ โซ่สาม ซิงเกิลโซ่สามดับเบิลโซ่สองดับเบิลโซ่สาม ซิงเกิลถักวนมาจนครบทุกช่อง ตรงนี้เป็นวงแขนค่ะ บนมาจนมาถึงตรงนี้ เราถักวนมาจนมาถึงตรงหัวมุมตรงนี้ค่ะ ปิดงานนะคะ โซ่สาม แล้วเราก็ถักซิงเกิลตรงนี้ ตรงนี้จะตัดไหมแล้วใช้วิธีต่อตอนที่จะเริ่มก็ได้นะคะ หรือจะใช้เส้นเดิมแล้วดึงโคสลูกก็ได้ วิธีง่ายสุดคือตัดไปก่อน แล้วเดี๋ยวตอนที่ขึ้นแขนเสื้อพี่จะเริ่มต้นใหม่ให้ดูค่ะ งานเราที่เป็นวงแขนออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ ถึงขั้นตอนตรงนี้ให้เราลองใส่ ลองใส่ว่าช่วงแขนโอเคไหม นี่นะคะ ช่วงแขนปกตินะคะ จะประมาณสิบแปดเซนจะใส่สบายสบาย ถ้าเป็นคนแขนใหญ่ก็สามารถเพิ่มได้ถึงยี่สิบเซนคอเสื้อเราจะมาเก็บกันอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้เราก็จะได้เป็นตัวเสื้อออกมาแล้วนะคะ ได้แขน ได้ตัวเสื้อได้ชายเสื้ออีพีต่อไปนะคะ MF 0 6 2 EP 8พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักแขนเสื้อโดยที่ไม่ใช้ วิธีเย็บ พี่จะใช้ วิธีถักต่อเข้าไปเลย ทั้งสองข้าง แขนสามารถปรับความยาวได้ตามต้องการนะคะ ข้อมูลของเสื้อตัวนี้อ่านได้ใต้คลิป วิดีโอนะคะ ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอ เช่นกันค่ะ พบกันคลิปต่อไป MF 0 6 2 EP 8ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ